เป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะสำหรับบทนี้ก็คือ 5.3 เป็นเรื่องของการวิเคราะห์โครงการลงทุนนะคะ การวิเคราะห์โครงการลงทุนก็เป็นการใช้เครื่องมือเทคนิค หรือวิธีการต่างๆ มาช่วยประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะ โดยการเปรียบเทียบค่าของผลประโยชน์กับค่าใช้จ่าย ที่กิจการจะต้อง จ่ายไปนะคะเพื่อพิจารณาว่าโครงการโครงการลงทุนใดเป็นโครงการลงทุนที่ดีและคุ้มค่า แก่การลงทุนหรือไม่นะคะ และเราจะตัดสินใจเลือกโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ ในส่วนของการวิเคราะห์โครงการลงทุนก็จะพูดถึงในส่วนของการวิเคราะห์ โครงการโดยไม่คำนึงถึงมูลค่า ปัจจุบันก็คือ เราจะหยิบวิธีการ คือระยะเวลาคืนทุนนะคะมาพูดสำหรับวิธีเทคนิค ระยะเวลาคืนทุนนะคะ อันนี้จะเป็นวิธีการวิเคราะห์โครงการลงทุนโดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าปัจจุบันของเงินนะคะ เหมาะสำหรับโครงการลงทุนที่มีอายุการโครงการสั้น ๆ เทคนิคนี้จะเป็นการคำนวณหา ระยะเวลาที่จะได้รับเงินสดคืนเท่ากับจำนวนที่เราจ่ายลงทุนไปครั้งแรกนะคะ โดยจะ มี 2 วิธีการย่อยๆ เราต้องดูว่ากระแสเงินสดที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยแต่ละปีตลอดอายุโครงการเท่ากันหรือเปล่า ถ้าเราตอบว่าเท่ากันเราสามารถใช้สูตรได้เลยค่ะ สูตรระยะเวลาคืนทุนเท่ากับเงินจ่ายลงทุนเริ่มแรก หารด้วยกระแสเงินสดรับสุทธิรายปี ย้ำนะคะว่าการที่จะใช้สูตรระยะเวลาคืนทุนได้ ต้องเป็นกระแสเงินสดรับในแต่ละปีตลอดอายุโครงการต้องเท่ากันนะคะเราสามารถใช้สูตรได้เลย เรามาดูว่าเราจะใช้ Excel มาช่วยคำนวณยังไงนะคะ เราก็ดูว่ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีเนี่ยสำหรับตัวอย่างนี้ก็คือได้รับปีละ 2 0 0 0 0 0 เราก็ขี่ไปเซลล์บี11 B12 B13 B14 แล้วก็ B15 โครงการนี้มีอยู่5ปีนะคะ เงินลงทุนเริ่มแรก เราจ่ายลงทุนไปที่ 1 ล้านกระแสเงินสดรับสุทธิต่อปีก็คือที่เราคีไปก็คือ 2 0 0 0 0นนะคะ ระยะเวลาคืนทุนหาได้ยังไง จากสูตรเมื่อสักครู่นี้นะคะ เราก็ไปที่เซลล์ B18 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อนค่ะ แล้วก็ B16 ก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกนะคะ 1 ล้านเป็นตัวตั้ง แล้วก็หารด้วย B17 ก็คือ 2 0 0 0 0นออกมาก็จะได้เท่ากับ5นะคะแสดงว่าโครงการนี้จะมีระยะเวลาคืนทุนก็คือปีที่ 5 เราก็จะได้รับเงิน1ล้านคืนมานะคะแต่ถ้าสมมุติว่ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปี ตลอดอายุโครงการเนี่ยไม่เท่ากัน เราไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะ แต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุนได้หรอ ออตอบว่าไม่ใช่ค่ะเราหาได้ เพียงแต่ว่าเราจะต้องทำการบวกกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมไปเรื่อยๆ สะสมไปจนกว่าจะถึงเท่ากับมูลค่าที่เราจ่ายลงทุนไปเริ่มแรก จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เราลงทุนเริ่มแรกก็คือ 1 ล้านบาท นะคะสมมุติว่ากระแสเงินสดรับสุทธิในสิ้นปีที่ 1 เนี่ยสามแสนสิ้นปีที่2 2 5 0 0 0 สิ้นปีที่3 2 2 0งแสิ้นปีที่ 4 2 0 0 0งแล้วก็สิ้นปีที่ 5 2 0 0 9จะเห็นได้ว่ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีไม่เท่ากัน ดังนั้นเราใช้สูตรเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้นะคะ แต่เราจะใช้วิธีการบวกสะสมไปเรื่อยๆ สะสมของกระแสเงินสดรับสุทธิไปเรื่อยๆ นะคะ ให้ครบจำนวน 1 ล้านบาท เราครบ 1 ล้านบาทที่ปีที่เท่าไหร่ตรงนั้นล่ะค่ะ คือระยะเวลาคืนทุนนะคะ ปีที่ 1 นะคะ กระแสเงินสดรับสุทธิสะสมของสิ้นปีที่ 1ก็เท่ากับ 3 0 0 0 0 0พอสิ้นปีที่2เราก็เอา กระแสเงินสดรับสุทธิของเดิม บวกกับกระแสเงินสดรับของสิ้นปีที่2พอสิ้นปีที่3นะคะจะเห็นว่าสิ้นปีที่ 2 กระแสเงินสดรับสุทธิสะสมยังได้แค่ 5 5 0 0 0แต่เราลงทุนไป 1 ล้านนะคะ ดังนั้นเราก็ต้องบวกสะสมมาอีกนะคะของสิ้นปีที่3 ได้กระแสเงินสดรับสุทธิสะสมอยู่ที่770,000 บาท ก็ยังไม่เท่ากับจำนวนเงินที่เราลงทุนไปเริ่มแรกนะคะเราก็บวก ของกระแสเงินสดรับสุทธิในสิ้นปีที่4นะคะจะเห็นว่าตอนนี้กระแสเงินสดรับสุทธิสะสมตั้งแต่ ปีที่ 1 จน ถึงปีที่ 4 ได้ยอดเท่ากับ 1 ล้าน เท่ากับจำนวนเงินที่เราลงทุนไปเริ่มแรก แสดงว่าโครงการนี้ระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ที่ 4 ปีค่ะ นะคะสรุปได้ว่า ในกรณีที่กระแสเงินสดรับสุทธิไม่เท่ากัน เราจะใช้วิธีบวกสะสมกระแสเงินสดรับสุทธินะคะ จนกว่าจะเท่ากับจำนวนเงินลงทุนที่เราลงทุนไปเริ่มแรก ตัวอย่างนี้โครงการ A ก็ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 4 ปีค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเทคนิควิธีการที่2นะคะ อันนี้เราเรียกว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ net present value นะคะ หรือ NPV นะคะอันนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์โครงการลงทุน โดยคำนึงถึงมูลค่าปัจจุบันนะคะนำปัจจัยเรื่องของกระแสเงินสดรับสุทธิพร้อมทั้งช่วงเวลาของการเกิดกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการมาช่วยพิจารณา แนวคิดนี้เราจะนำกระแสเงินสดรับที่เข้ามาในแต่ละปีเนี่ยดิสคาวหรือคิดลด กลับไปให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน แล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับเงินสดที่เราจ่ายลงทุนไปนะคะ ดังนั้น NPV หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิคำนวณหาโดยเอามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเป็นตัวตั้ง ลบด้วยเงินจ่ายลงทุนเริ่มแรกนะคะ เรามาดูตัวอย่าง ตัวอย่าง B นะคะ บริษัทกำลังพิจารณาโครงการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ โดยเครื่องจักรนี้มีราคาทุนอยู่ที่ 250,000 บาท ค่าขนส่งและค่าติดตั้ง 30,000 บาท อายุโครงการ 10 ปี ไม่มีมูลค่าซาก อัตราผลตอบแทนที่ต้องการเท่ากับ 14%ต่อปี ประมาณการว่าจะมีกระแสเงินสดรับในแต่ละปีตลอดอายุโครงการ เท่ากันทุกปีนะคะก็คือปีละ 60,000 บาท เราก่อนอื่นแล้วก็ต้องมาคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับตลอดอายุโครงการก่อนค่ะ ไปที่เซลล์47หลังจากนั้นเราเปิดตาราง PVA factor ค่ะ ก็คือเราจะต้องคิดลดเงิน กระแสเงินสดรับสุทธิรายปี 60,000เนี่ยกลับมาให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน เปิดที่ตาราง PVA factor ที่ i เท่ากับ14%และ n เท่ากับ 10 จะได้ค่า PVA factor เท่ากับ5.2161นะคะเราก็คูณกับกระแสเงินสดรับ 60,000 ก็จะได้เป็นมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับตลอดอายุโครงการอยู่ที่ 312,966 บาท หลังจากนั้นเราจะหาค่า NPV เราก็เอามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้นะคะ เป็นตัวตั้งลบด้วยเงินสดจ่ายลงทุน จะได้ค่า NPV สำหรับโครงการนี้อยู่ที่ 32,966 บาท จะเห็นว่า NPV เป็นบวกนะคะ แสดงว่าควรที่จะยอมรับข้อเสนอโครงการนี้ค่ะ นะคะสรุปได้ว่า ในกรณีที่กระแสเงินสดรับสุทธิไม่เท่ากัน เราจะใช้วิธีบวกสะสมกระแสเงินสดรับสุทธินะคะ จนกว่าจะเท่ากับจำนวนเงินลงทุนที่เราลงทุนไปเริ่มแรก ตัวอย่างนี้โครงการ A ก็ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 4 ปีค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเทคนิควิธีการที่ 2 นะคะ อันนี้เราเรียกว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ net present value นะคะหรือ NPV นะคะ อันนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์โครงการลงทุนโดยคำนึงถึงมูลค่าปัจจุบันนะคะนำปัจจัยเรื่องของกระแสเงินสดรับสุทธิพร้อมทั้งช่วงเวลาของการเกิดกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการมาช่วยพิจารณา แนวคิดนี้เราจะนำกระแสเงินสดรับที่เข้ามาในแต่ละปีเนี่ยดิสคาวหรือคิดลด กลับไปให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน แล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับเงินสดที่เราจ่ายลงทุนไปนะคะ ดังนั้น NPV หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิคำนวณหาโดยเอามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเป็นตัวตั้ง ลบด้วยเงินจ่ายลงทุนเริ่มแรกนะคะ เรามาดูตัวอย่าง ตัวอย่างบริษัทกำลังพิจารณาโครงการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ โดยเครื่องจักรนี้มีราคาทุน 250,000บาท ค่าขนส่งและค่าติดตั้ง 30,000 บาท อายุโครงการอยู่ที่ 10 ปี ไม่มีมูลค่าสร้างอัตราผลตอบแทนที่ต้องการเท่ากับ 14%ต่อปีนะคะตัวอย่างหนึ่งนะคะใช้ข้อมูลเดิมเลยต่างกันที่กระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีไม่เท่ากันนะคะ ถ้ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีไม่เท่ากัน เราจะใช้ตาราง PV ค่ะ เมื่อกี้เราใช้ตาราง PVA นะคะ อันนั้นสำหรับกรณีที่กระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันนะคะ เราก็เปิดตาราง PV factor ที่ i เท่ากับ 14% n เท่ากับ 1 จะได้ค่า PV factor อยู่ที่จุด8772 i เท่ากับ 14% n เท่ากับ 2พี่ค่า pv factor จะอยู่ที่จุด7695 เราก็เปิดขยับ n ไปจนถึง n เท่ากับ 10 ะคะ หลังจากนั้นเราก็มาคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ โดยเอากระแสเงินสดรับสุทธิของปีนั้น แล้วก็คูณด้วย PV factor ที่เราเปิดได้ก็ enter นะคะ ทำอย่างนี้ ไปครบทุกปีนะคะ เราสามารถใช้ copy สูตรลงมาได้เลยนะคะ มื่อเรากปปี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะสัมทั้ง 10 ปี เพื่อหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ ตลอดอายุโครงการนะคะ ก็จะได้เท่ากับ 291,673 อันนี้คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ เราอยากจะหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ เราก็เอามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเมื่อสักครู่นะคะ ลบด้วยเงินที่เราจ่ายลงทุนไปนะคะ ่า NPV ของเราก็จะได้เท่ากับ 11,673 จะเห็นว่า NPV เป็นบวกนะคะ ควรที่จะยอมรับข้อเสนอโครงการนี้ค่ะ ก็จบสำหรับเนื้อหาสำหรับบทนี้นะคะ อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะคะ ถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนก็ไปศึกษา ข้อมูลได้จากเอกสารประกอบการสอน แล้วก็ในส่วนของ PowerPoint ประกอบการสอนนะคะ ขอบคุณค่ะ